ประเด็นถัดมานะครับก็คือการถูกดีบนะครับในบางครั้งนะครับในพื้นที่การทำงานก็จะมีลิ้นชัก มีขอบประตูนะครับรวมถึงพวกลิฟต์ต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเราวางมือในตำแหน่งที่มีความเสี่ยงนะครับที่อาจจะทำให้เกิดการหนีบนะครับก็จะทำให้เราได้รับอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นในการทำงานแต่ละจุดนะครับก็ดูว่า จุดพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยสามารถทำให้เกิดการหนีบได้หรือไม่นะครับ ถ้าเกิดมีจุดหนีบเมื่อไหร่ก็ต้องหลีกเลี่ยงทันทีนะครับ สำหรับอันตรายต่อมานะครับที่พบเห็นได้บ่อย ๆ นั่นก็คือวัตถุมีคมนะครับอย่างเช่นคัตเตอร์ หรือกันไกรนะครับ ปัจจัยเหล่านี้นะครับ ถ้าเกิดว่ามีการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้องนะครับ ก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการบาดได้นะครับ ตัวอย่างเช่นนะครับ การเก็บคัตเตอร์นะครับ ถ้าเกิดว่าเราใช้งานนะครับ แล้วก็ไม่เก็บใบมีดนะครับ ให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดนะครับ นั่นคือเก็บใบมีดให้ทั้งหมดนะครับ ก็จะทำให้ใช้งานได้ไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าในบางครั้งเวลาเราหยิบนี่อาจจะมืออาจจะไปโดนใบมีดแล้วทำให้เกิดการบาดได้นะครับรวมถึงการส่งคัตเตอร์ หรือกันไกลนะครับ ควรที่จะหันด้ามจับนะครับไปให้ผู้รับนะครับ เพื่อที่จะให้เขาจับแล้วมีความปลอดภัยนะครับ ในบางครั้งถ้าเกิดยื่นด้านปลายนะครับให้กับเพื่อนเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการบาดตามมาได้นะครับสำหรับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในพื้นที่การทำงานนะครับ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมานะครับสิ่งที่พบได้บ่อย ๆนะครับ อันที่1ก็คือในเรื่องของการลื่นนะครับ การลื่นก็เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับกรณีที่รองเท้าของเรานะครับอาจจะมีแรงเสียดทานน้อยนะครับรวมถึงตัวพื้นเนี่ยอาจจะลื่นจากคราบน้ำมันนะครับหรือว่าแม่บ้านเพิ่งทำความสะอาดมานะครับก็อาจจะทำให้เกิดการลื่นได้ง่ายขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นในจุดที่มีการทำความสะอาดเช็ดถูใหม่ๆเนี่ยก็ควรที่จะติดตั้งนะครับป้ายเตือนสีเหลืองไว้นะครับเพื่อเตือนให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยทราบว่าบริเวณนี้เนี่ย นะครับมีพื้นเปียกอาจจะทำให้เกิดการลื่น จะได้มีความระมัดระวังที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับประเด็นที่ 2 ของสภาพแวดล้อมนะครับ นั่นก็คือการสะดุดนะครับการสะดุดก็เกิดขึ้นจากการวางสิ่งของนะครับไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย อย่างเช่นสายโทรศัพท์สายไฟนะครับ ตัวลิ้นชักนะครับที่เผลอเปิดออกมานะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนผู้ปฏิบัติงานนะครับเดินเข้ามาแล้วสะดุดพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็อาจจะทำให หกล้มหกขมำนะครับศีรษะแตกได้นะครับ ดังนั้นตัวสายไฟนะครับก็ควรที่จะถูกเดินไว้ในตัวรางสายไฟให้เรียบร้อยนะครับ รวมถึงมีการปิดคลุมให้เรียบร้อยนะครับพวกสายไฟก็อาจจะใช้นะครับสายรัดสายไฟจัดเก็บให้เข้าที่เข้าทางให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ เพื่อลดปัญหาจากการสะดุดนะครับ ต่อมานะครับการชนนะครับก็เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกัน โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นมุมตึกนะครับ ซึ่ง บางคนเนี่ยก็จะชอบเล่นโทรศัพท์นะครับในระหว่างที่มีการเดินนะครับ ก็จะทำให้การมองนะครับมีประสิทธิภาพที่ลดน้อยลงอย่างเช่น ถ้าเกิดมุมตึกนะครับเพื่อนเดินถือกาแฟร้อนๆหรือน้ำร้อนเดินมาแล้วเรามองไม่เห็นนะครับทำให้เกิดชนกันก็อาจจะทำให้วัตถุร้อนอันนั้นเนี่ยเกิดการลวกตัวเรา ทำให้เกิดการบาดเจ็บตามมาได้นะครับ ก็ต้องระมัดระวังนะครับในกรณีที่เดินอยู่ในอาคารนะครับ โดยเฉพาะจุดที่เป็น มุมของอาคารนะครับ ครับสำหรับสิ่งคุกคามตัวถัดมานะครับ ที่เราควรจะให้ความสำคัญนะครับ นั่นก็คือเรื่องของทางด้านการยศาสตร์นะครับ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญนะครับ หลายๆคนก็อาจจะได้ยินคำว่าออฟฟิศซินโดรมนะครับ นั่นก็คือเป็นอาการปวดเมื่อยนะครับ ของคนที่ทำงานในสำนักงงานเป็นระยะเวลานานนะครับ สิ่งตารางเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ ภาพตัวอย่างนะครับก็จะสะท้อนให้เห็นว่านะครับ การนั่งนะครับทำงานเป็นระยะเวลานานนะครับโดยมีโต๊ะนะครับเก้าอี้รวมถึงคอมพิวเตอร์สำนักงานที่เราใช้เนี่ยครับถ้าเกิดว่ามีสภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับนั่งเป็นระยะเวลานานก็จะทำให้เกิดปัญหา ปวดเมื่อยตามมาได้นะครับสำหรับโรคที่เกิดขึ้นนะครับจากการทำงานเป็นระยะเวลานานในสำนักงานนะครับมีโรคอะไรบ้างอย่างเช่นโรคคาเปลทูนนลซินโดรมนะครับก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับ เส้นประสาทบริเวณโครงกระดูกข้อมือนะครับ เกิดการกดทับนะครับแล้วทำให้เกิดการอักเสบนะครับตามภาพนะครับ ก็จะเห็นว่าจะมีอาการชานะครับที่บริเวณนิ้วหัวแม่มือนะครับนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็ครึ่งหนึ่งของนิ้วนางนะครับ ถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้นะครับ มีอาการชาปวดนะครับ ก็จะเป็นอาการเริ่มต้นของโรคคาเปลทูนัลซินโดรมนะครับ การป้องกันนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้มือนะครับมีการกดทับบริเวณบริเวณโพรงประสาทข้อมือนะครับเป็นระยะเวลานานอย่างเช่นการใช้เมาส์นะครับแล้วก็กดบนขอบของอตัวฐานรองคีย์บอร์ดนะครับหรือขอบโต๊ะที่มีความคมนะครับก็จะทำให้โรคนี้มีพัฒนาการที่เร็วขึ้นนะครับ ซึ่งในการป้องกันนะครับ นั่นก็คือลดการกดทับบริเวณ ข้อมือนะครับรวมถึงการใช้อุปกรณ์ที่ลดความเมื่อยล้านะครับ หรือลดปัญหาด้านกายศาสตร์นะครับอย่างเช่นตามภาพที่เห็นนะครับก็จะเป็นเอโกคีย์บอร์ดนะครับซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อลดปัญหาบริเวณข้อมือนะครับ เกิดการงอนะครับคีย์บอร์ดที่ถูกออกแบบมานะครับก็จะออกแบบมาให้ใช้งานโดยมีลักษณะของข้อมือที่อยู่ในแนวตรงนะครับ เมื่อข้อมืออยู่ในลักษณะแนวตรงนะครับ ปัญหาที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ เหล่านี้ตามมาเนี่ยก็จะเกิดได้น้อยลงนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสก็อาจจะหาอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้มาใช้งานนะครับ ก็จะทำให้สุขภาพมือของเรานะครับ ก็จะไม่เกิดปัญหาตามมาได้นะครับสำหรับการจัดสถานที่ทำงานนะครับ ก็อาจจะแนะนำตามภาพที่เห็นนะครับ นั่นก็คืออะไรที่เราใช้บ่อย ๆนะครับ ให้วางไว้ใกล้ตัวนะครับ ประมาณสัก 50 เซนนะครับจากร่างกายนะครับ ส่วนอะไรที่ใช้ไม่บ่อยนักนะครับ ก็อาจจะอยู่ในระยะเอื้อมนะครับ อยู่ในระยะกวาดของมือนะครับ ก็จะหยิบถึงได้ง่ายนะครับ แต่ว่าใช้ไม่บ่อยนะครับ ส่วนอุปกรณ์หรือเครื่องมือนะครับที่เรานานๆใช้ทีนะครับ ก็ให้วางอยู่ในระยะที่ไกลกว่ามือเราจะจับถึงนะครับ ก็จะทำให้ พื้นที่การทำงานนั้นสะดวกต่อการหยิบจับสิ่งของนำมาใช้งานนะครับ ก็จะช่วยลดปัญหาอาการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นในสำนักงานได้นะครับสำหรับพื้นที่การทำงานนะครับ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชันนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับสถานีทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นะครับจำเป็นที่จะต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับผู้ใช้ด้วยนะครับ ปัญหาที่เจอได้บ่อยๆนั่นก็คืออาการอาการปวดเมื่อยนะครับ เพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เราควรจะปรับให้อยู่ในระดับที่พอดีนะครับ นั่นก็คือตัวจอมอนิเตอร์นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นนะครับขอบของตัวมอนิเตอร์ก็ควรที่จะอยู่ในระดับสายตานะครับตามภาพนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับการทำงานที่ลดอาการปวดเมื่อยนะครับ ก็ควรที่จะทำงานอยู่ในระดับของข้อศอกนะครับ เพราะฉะนั้นจุดที่เราใช้งานบ่อยๆก็คือตัวคีย์บอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นในการนั่งทำงานแล้วเหมาะสมเนี่ย คีย์บอร์ดก็ควรที่จะวางอยู่ในระดับข้อศอกนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิมพ์นะครับลดท่าทางที่ต้องมีการยกแขนนะครับ ก็จะลดปัญหาปวดเมื่อยในระยะยาวได้นะครับ ส่วนเท้านะครับก็มีความสำคัญนะครับ เพราะฉะนั้นที่นั่งเก้าอี้ก็ควรที่จะเลือกให้มีความสูงที่เหมาะสมนะครับ เท้าไม่ควรขย e n นะครับ หรือว่าเท้าลอยเหนือจากพื้นนะครับ อันนั้นก็จะทำให้เกิดปัญหากดทับกล้ามเนื้อและเส้นประสาทที่บริเวณข้อเข่าได้นะครับ หรือถ้าเกิดมีปัญหาก็อาจจะต้องหาที่พักเท้านะครับมาวางไว้ด้านล่างนะครับเพื่อให้เท้าอยู่ในสภาวะพักนะครับก็จะทำให้ลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อนะครับในขณะเดียวกันนะครับเพื่อลดความเมื่อยล้าในระยะยาวนะครับก็ควรหาเก้าอี้ที่มีที่พักแขนนะครับด้านข้างสองข้างนะครับ เพื่อลดไม่ให้กล้ามเนื้อมีการต้องเกรงตัวในขณะที่ทำงานรวมถึงเก้าอี้ที่ใช้ควรที่จะมีพนักพิงนะครับที่รองรับ กระดูกสันหลังนะครับตั้งแต่ไหล่ลงไป หรือในบางครั้งก็อาจจะมีเก้าอี้นะครับที่มีพนักพิงบริเวณส่วนคอนะครับก็จะทำให้ในการทำงานนะครับ บางครั้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้นะครับ ทั้งหมดก็จะช่วยให้ลดปัญหาที่เกิดขึ้น จากการทำงานเป็นระยะเวลานานในสำนักงานนะครับ ก็จะช่วยลดความไม่ล้านะครับตัวเราก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ ลดอาการบาดเจ็บที่ อาจจะเกิดขึ้นนะครับในการทำงานได้ได้มากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นการรัฐศาสตร์ก็เป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อยๆนะครับ ที่เราควรให้ความสำคัญนะครับ